사람왕이 비문도 주간에 안남신 세동가판에 다왁십 대겐십 고탄십 라골십 고범십 반야십 라고 아름판이 라트나 집시 점이 라메나 도와십 사야예 สิบสิบลำมาปัดมาสิงพัดอังสุขยสุขมกุยจะสั่งวาไรสิพัดสั่งจะไปร่มก็จะเข้ามาเอยชื่อดีนะฟังมห้ตะคลิปนะก็ไม่ได้ชื่อสุขมสั่งวาไรแต่พูดที่สุขมก็ยังไม่ปาดนะสิพัดลานี้ านมนอาสมลังมาฉันทอดจิบจิบแล้วก็ทิชาดามายังมากันชิบมากันลำปีลำปีลำปีนำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีำปีลำปีลำกีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำนีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำปีลำป ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾಮೆ ರಿಯೋಯೆ ಎಲಕ ಕಮೈ ಲೈಸಿ ಅರಾಹಿ yang nasib mengenang ini ri nam nam ri yo lam lakat ale chin wek ra ki aphang pha tha thalai ubama chi pha chi san mai no ne ko pha chi san mai ne ko ra chi ti sak ne Februari 6 di 2024 Buman cipki magandana ko isang pot abay. pot. Tegusan. Ibeng sa kiyani sa kiya pangasan ta riya bengi. Adung mo, adung mo, हम भी दे दिए थे नमसद सिकौन देने छिप मगन कमल बैठी माफिया की सत आए असम राम को छिप मगन सत आए ยาเนี่ยสิบสิบใหญ่จีพอดจีพอดก็ไม่ได้ทีถ้าคิดดีแต่จีบางให้กันละมากราดีทันละยาเนี่ยระวังจะมาไว้สิบสิบยาสงจะย่พี่รีมันยังเจอเยี่ก วิดีโกยาสิบอัมพันพันปัญญาสิบทวารสิบกุทานรีตะเกียนรียากุใส่จังเลยจนสิบอย่างนี้